เรื่องที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังกิตศึกษา ซึ่งจะมีเรื่องรวมกันทั้งหมด เป็นหัวข้อย่อยเนี่ยหกเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องการผลิตบัณฑิต อันนี้เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการนำสกิจศึกษามาใช้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญา เรื่องที่สามเราจะมาพูดกันถึงความหมายของสกิจศึกษา แล้วก็เรื่องของการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นสองเรื่องที่สำคัญ เรื่องที่สี่เราจะมาสรุปถึงว่าเมื่อเราทราบว่าทำไมถึงนำเข้ามา แล้วก็ความหมายแค่ไหน ก็จะมาพูดกันถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เพราะถ้าเราจะทำเรื่องนี้ ก็ควรจะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงในสิ่งที่เราปฏิบัติ เรื่องที่ 5 เป็นเรื่องหลักสูตร และกระบวนการสากิจศึกษา ซึ่งแต่ละแห่งมี และก็เป็นกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ประการสุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง ประโยชน์ของสากิจศึกษามันมีประโยชน์อย่างไร เรื่องของการผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นภารกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 4.0 ที่กล่าวกันกันถึงในปัจจุบัน ผมขอเริ่มจากการที่จะชักชวนพวกเรา ทบทวนเรื่องปณิธาน และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นเป็น องค์กรทางวิชาการชั้นสูงของสังคม ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการหรือที่เรียกว่า academic excellence เพื่อจะใช้ความเป็นเลิศเนี่ยในการสร้างสรรค์จันโลงภารกิจ ที่สังคมมอบหมาย ให้บังเกิดความเป็นเลิศในทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอน เพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย เพื่อการสร้างความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา และเป็นฐานในการพัฒนาบริการทางวิชาการแก่สังคม และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คงต้องมาดูเรื่องภารกิจหลักของการอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 40 เราทราบดีว่ายุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดทิศทางประเทศไทย 4.0 ให้ก้าวข้ามกับดัก ของการที่เป็นประเทศที่มีที่ประชากรมีรายได้ปานกลาง ที่เรียกว่าเป็น Middle Income Trap เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ ในโลกที่หนึ่ง ก็คือประเทศที่มีประชากรที่มีรายได้สูง จะเร่งรัดพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยกำลังคน ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง ความรู้และนวัตกรรมก็จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้สามารถแข่งขันได้ ถามว่าใครจะทำบทบาทอันนี้หลายหน่วยก็จริง แต่สถาบันอุดมศึกษา เป็นหน่วยหลัก ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคน ในการสร้างความรู้ ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อหนุนนำและตอบสนองต่อทิศทางประเทศไทย 4.0 เราลงมาดูเรื่องการสร้างคนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญและทุกสถาบันต้องทำ เรามักจะพูดถึงเรื่องการสร้างคนระดับอุดมศึกษาเนี่ยในเชิงภารกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะแก่ประชาชน จึงต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถผลิตบัณฑิต และสร้างคนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการและใช้ประโยชน์ได้จริง ตามกรอบและทิศทางประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งให้การศึกษาพัฒนาการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งในประเทศไทย 4.0 นั้นใช้คำว่าทุนมนุษย์ มีทั้งส่วนที่ต้องทำให้สมบูรณ์ มีทั้งส่วนที่จะต้องทำให้เป็นกำลังคน ทั้งด้านความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก และการเป็นแรงงานความรู้ ซึ่งเดิมมักจะเรียกว่าแรงงานระดับสูง แต่สมัยใหม่เนี่ยจะเรียกว่าเป็นแรงงานความรู้ หรือที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า knowledge workers ตรงตามความต้องการของการพัฒนากลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ระบุไว้ก็คือพวกคลัสเตอร์ที่สำรวจแล้วเห็นว่าคลัสเตอร์หลักที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่จะสร้างความพร้อม แล้วก็สร้างความเข้มแข็ง ที่จะทำให้แข่งขันได้ในประชาคมโลก ก็กำหนดคลัสเตอร์เหล่านี้ขึ้นมา และเราก็ต้องร่วมกันตอบสนอง